Unit 18 Video Games หน่วยที่ 18 Video Games Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้ To describe different game platforms and journeys อธิบายแพลตฟอร์มและแนวเกมที่แตกต่างกัน To give opinions about video games ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิดีโอเกม to use adverbs correctly การใช้คำกริยาวิเศษอย่างถูกต้อง บทเรียนต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของเกมเกมแพลตฟอร์ม A. Discuss the questions. Question 1. Do you play video games? ผู้เรียนเล่นวิดีโอเกมหรือไม่ Second, what are your favorite games? เกมที่โปรดปรานของผู้เรียนคือเกมอะไร Label the pictures A to D with the types of game in the box ติดฉลากรูปภาพ A ถึง D กับชนิดของเกม ในช่องว่าง Console Games PC Games Handheld Games Mobile Phone Games รูปที่หนึ่ง ควรจะเป็นเกมประเภทใดครับ รูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่คำตอบคือ รูปที่หนึ่ง handheld games เกมประเภทมือถือ B console games เกมประเภทคอนโซล C mobile phone games เกมที่ใช้เล่นบนโทรศัพท์มือถือ D PC games เกมประเภทเล่นบนเครื่อง PC Video games are played on variety of electronic devices or platforms. วิดีโอเกมสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือบนแพลตฟอร์ม Complete these sentences with game platform from the box จงเติมประโยคเหล่านี้ด้วยเกมแพลตฟอร์มมีดังต่อไปนี้ personal computer video game consoles portable gaming devices TG mobile phone เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องเล่นวิดีโอเกม อุปกรณ์เล่นเกมแบบพกพา และก็โทรศัพท์มือถือ 3G First game control จะเล่นได้เมื่อ ตัวอย่างเช่น Sony PS4 หรือ Microsoft Xbox ในอดีตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เชื่อมต่อกับทีวีหรือจอภาพวิดีโอมาตรฐานเท่านั้น Now they can also be connected to the net via cables or wirelessly ตอนนี้พวกเขายังสามารถต่อเชื่อมกับเน็ตผ่านสายหรือแบบไร้สายก็ได้ Question number two. Handheld games are played on. เกมบนมือถือ จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคำตอบคือ portable gaming devices on portable gaming devices ต้องเล่นบนอุปกรณ์ เกมบนมือ such as the Sony PSP ตัวอย่างเช่น Sony PSP and Nintendo Switch อุปกรณ์ Nintendo ยี่ห้อรุ่น Switch you can also play games on some graphic calculators and watches นอกจากนคณยงสามารถจะเลนเกมบนอปกรณคำนวณและนาฬกาได 3. Don't worry if you don't have a game console ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่มีคอนโซลเกม you can still play PC games on a personal computer คุณสามารถเล่นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทบุคคลหรือ PC The graphics are even more impressive if you have a high resolution monitor กราฟิกจะมีความประทับใจมากขึ้น ถ้าหากคุณมีจอภาพที่มีความละเอียดสูง You can buy games on the CD and DVDs or download them from the internet นอกจากนี้ยังสามารถซื้อเกมบนแผ่นซีดีหรือ DVD หรือจะดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต Number 4 Some mobile phone games are gamed to run natively on the chip of คำตอบคือ ทีจี b i มา p h o n เกมโทรศัพท์มือถือบางเกมได้รับการตั้งโปรแกรมให้ทำงานบนชิปของอุปกรณ์ที่เรียกว่า โทรศัพท์มือถือ 3G for instance ตัวอย่างเช่น Snake is installed on Nokia phones มีการติดตั้งเกมงูบนโทรศัพท์โนเกีย Many Java-based games are also available via download. นอกจากนี้ยังมีเกมที่เขียนด้วยภาษา Java หลายเกม ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ต่อไปเราจะพูดถึงประเภทของวิดีโอเกม Game Journalist How many different game journalists can you think of? ผู้เรียนสามารถบอกได้ไหมว่า วิดีโอเกมนั้นมีกี่ประเภท Make a list and then read the text to see how many genres from your list are mentioned ลองทำรายการดูนะครับ และอ่านข้อความเพื่อดูว่าวิดีโอหลายประเภทจากรายการของผู้เรียนที่เขียนตรงกันหรือไม่ ประเภทเกมเกมเจอร์ มีหลายประเภทและหลากหลายประเภทที่ยากที่จะทำให้แต่ละเกมเป็นหมวดหมู่เฉพาะได้ ในบทความต่อไปนี้ จะอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานที่แตกต่างระหว่างวิดีโอเกม There are many different genres and mixes of genres that is difficult to put each game into a specific category. In the following article, We will cover the basic journeys that differentiate between games ประเภทเกมแรกนะครับ ที่อยากจะแนะนำ The First Person Shooter FPS เกมประเภทยิงคนแรก and action journeys เกมประเภท action are currently the most popular กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุด ตัวอย่างเช่น Half-Life Halo และ Call of Duty เป็นเกมที่นิยมในหมวด P FPS มาก for action สำหรับเกมประเภท action เป็นเกมที่ถูกคิดค้นเป็นนวัตกรรม เช่น The Grand Theft Auto Series Gear of War และ Spin Cell ซึ่งเป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จอย่างมากในขณะนี้ ประเภทเกมต่อมา The Role Playing Game RPG เกมแนวเพย์ประเภทบทบาท ยังคงแข็งแกร่งตลอดประวัติศาสตร์ของเกมคอนโซลและ PC ที่ฮิตในปัจจุบัน เช่นเกม Final Fantasy 12 Oblivion และ Knight of the Old Republic ซึ่งเป็นพื้นฐานมาจากเกม มาจากรากฐานของเกมแบบ RPG ทั้งหมด การพัฒนาล่าสุดของ RPG เป็นการพัฒนาแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างหนาแน่น และเป็นไปได้ในการเข้าถึงบรอดแบนด์ที่กว้างขวาง ทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมระดับโลกกับผู้คนนับพันทั่วโลกในโลกเสมือนจริงได้อย่างต่อเนื่อง